สวัสดีค่ะที่ฉันคิดว่าเราทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์ของการเล่นเกมกันทั้งนั้น และก็คงเป็นประสบการณ์ที่ไม่ต่างกันนัก จะเห็นว่าขณะที่เราเล่นเกมนั้น ช่วงเวลาช่างผ่านไปเร็วมากใช่ไหมคะ เผลอแป๊บเดียวหมดวันแล้ว และเป็นห่วงเวลาแห่งความรู้สึกสนุกจนไม่อยากเลิก เกมเป็นเหมือนหนึ่งอย่างในชีวิตที่เราทุกคนต้องเคยเจอ และเป็นสิ่งที่เรากลับไปสนุกกับมันได้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม เพราะโดยรูปแบบของการออกแบบที่เน้นความสนุกเป็นหลัก ทำให้เกมเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราหลายหลายคนติดกันงอมแงม เราทุกคนรู้จักและคุ้นเคยกับคำว่าเกมมาตั้งแต่เด็ก แล้วเกมมิฟิเคชันล่ะ มันคืออะไรกัน ในด้านความหมาย เกมมิฟิเคชันเป็นการนำเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบกลไกการเล่นเกม มาประยุกต์ใช้ในสิ่งที่ไม่ใช่เกม เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ความน่าใช้ น่าติดตาม ให้กับผู้ใช้ เช่นทางธุรกิจ การทำการตลาด หรือแม้กระทั่งการรณรงค์ในปัญหาสังคมต่าง ๆ เป็นต้น การใช้เกมฟิเคชันในปัจจุบันจะเห็นชัดมาก ในกิจกรรมทางการตลาดของแวดวงธุรกิจและการโฆษณา ทั้งนี้ ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริโภคสินค้าเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดการบริโภคสินค้านั้นๆ เพิ่มสูงขึ้น โดยการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในแคมเปญต่างๆ ซึ่งมักจะใช้องค์ประกอบพื้นฐานของหลักการเกมมิฟิเคชันได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย รางวัล หรือการเลื่อนระดับเป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรมทางการตลาดที่มีการนำแนวคิดเกมฟิเคชันมาใช้อย่างเห็นได้ชัด เช่น การท่องเที่ยวไทยต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาท่องเที่ยวในเมืองไทย ในขณะที่เกมโปเกมอนโกเป็นที่รู้จักและมีคนใช้กันมากมายทั่วโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงสร้างแคมเปญที่ว่าไปท่องเที่ยวไทยผ่านแอปโปเกมอนโกกันเถอะ เป็นการนำจุดเก็บคะแนนของโปรแกรมไปอยู่ณนะตำแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการโปรโมท ทำให้คนที่ชอบล่าแต้มของโปรแกรม อยากไปเพื่อล่าแต้ม ในขณะเดียวกันก็ได้ไปท่องเที่ยวด้วย ทำให้มียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากการนำมาปรับใช้ในทางธุรกิจแล้ว แม้กระทั่งการรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ก็ยังคงมีการนำแนวคิดเกมฟิเคชันมาใช้เช่นกัน เพราะแคมเปญที่ใช้แนวคิดนี้จะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในสิ่งที่นำเสนอ และยินยอมจะทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น แนวคิดของเกมมิฟิเคชันได้มีการเริ่มใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วในฝั่งอเมริกา โดยเหล่าแบรนด์ยักษ์ใหญ่ได้นำเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลาก กรด้วยกลไกการเพิ่มระดับเลเวลของเกม หรือการสะสมดาวเมื่อซื้อสินค้า และเพิ่มระดับสิทธิพิเศษมากขึ้น เมื่อมียอดซื้อสินค้าถึงระดับที่กำหนดสำหรับประเทศไทยเอง เราก็คุ้นเคยกับแคมเปญการสะสมแต้ม และรับของสะสมฟรีเช่นกัน และจะยิ่งใช้กันมากในการทำตลาดในยุคดิจิทัล ด้วยเหตุผลนี้เอง Play Basic ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติสิงคโปร์ได้เล็งเห็นศักยภาพทางการตลาดของประเทศไทย จึงเริ่มต้นนำแพลตฟอร์มเกมพิเคชันเข้ามาประยุกต์ใช้กับแบรนด์ต่างๆในประเทศไทยมากขึ้น จากผลสำรวจที่จัดทำขึ้นโดย Play Basic ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ 500 คนพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยมีความสนใจในเรื่องเกมพิเคชันและการเพิ่มระดับสิทธิพิเศษในระดับที่น่าสนใจ โดยผู้ ริโภคสนใจเลือกซื้อสินค้าของแบรนด์ที่มีการสะสมแต้ม และของรางวัลถึง 88%เเลยทีเดียว เมื่อแบรนด์มีการเพิ่มระดับสิทธิพิเศษให้กับผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อถึง 86%โดยสรุปแล้วมีผู้บริโภคถึง 88%ที่สนใจแคมเปญที่ใช้แนวคิดเกมฟิเคชัน เห็นไหมคะ แนวคิดนี้มันช่างอัศจรรย์จริงๆว่าไหมคะ